ก่อนที่จะมาเริ่มต้นแห่งยุคอนาคตเนี่ยผมคิดว่าสิ่งแรกต้องทำคือต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับบ้านไทยในอดีตก่อน ผมใช้คำว่าการถอดรหัสบ้านไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอัจฉริยภาพของคนไทยที่สั่งสร้างสารรค์มาแต่ยุคอดีตว่าบ้านไทยเนี่ยมีดียังไงทำไมทั่วโลกถึงได้กล่าวขวัญถึงเรือนไทยแล้วก็บ้านไทยของเราเนี่ย ให้ความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับบ้านไทยมาก บางคนถึงกับไม่เข้าใจเนี่ยยกเอาบ้านไทยเราไปตั้งในต่างประเทศก็มีนะครับ ความจริงความดีเหล่านี้ต้องยกให้บรรพบุรุษเราว่า กว่าจะมีวันนี้ได้เนี่ยท่านคิดท่านปรุงแต่ง ท่านสร้างสม องค์ความรู้ต่อเนื่องกันมาเป็นเป็นระยะเวลามากกว่าพันปี